สำหรับประโยค祝你旅途愉快再见แปลว่า ขออวยพรให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพ คำว่า祝แปลว่าขอให้ ปรารถนาให้ คำว่าหนีแปลว่าคุณ คำว่าห途ทูแปลว่า เดินทางท่องเที่ยว คำว่าห快ขวแปลว่า มีความสุข ในที่นี้คือโดยสวัสดิภาพ คำว่า 再见แปลว่าพบกันใหม่